การสร้างตัวละคร3มิติ ในโปรแกรม Blender 3D นั้น ผู้ใช้งานสามารถออกแบบและก็สร้างตัวละครต่างๆ ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตามแต่จินตนาการ อาจใช้การสร้างด้วยการทำรูปทรงแมชหลายๆ ชิ้นมาต่อกัน หรือสร้างจากเมทัลบอลแต่มีเทคนิคการสร้างที่เป็นที่นิยมอยู่ ก็คือการสร้างตัวละครที่มีลักษณะของทั้งสองด้านสมมาตรกัน หรือเหมือนกัน นั่นคือเทคนิคการใช้ modifier mirror การสร้างตัวละครรูปคล้ายมนุษย์ โดยใช้เทคนิค mirror วิธีการทำ เปิดโปรแกรม Blender เลือกวัตถุสี่เหลี่ยม เพื่อเป็นวัตถุเริ่มต้นสำหรับการสร้างตัวละคร ให้เข้า Edit Mode โดยการกดแท็บทำการเพิ่ม Faces หรือพื้นผิวของวัตถุ โดยการแบ่งผิวให้ละเอียดขึ้น โดยการใช้ subdivide ให้กด W และเลือก subdivide smooth ในช่อง subdivide ด้านซ้ายมือ ให้เลือก number of cut เป็น 3 เพื่อแบ่งรูปสี่เหลี่ยมให้มีพื้นผิวมากขึ้น ตามการตัด ต่อมา ให้เปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบด้านหน้า front แล้วก็เป็นแบบออโต้โดยการกดหมายเลข1และหมายเลข5 ตามลำดับ ให้เปลี่ยน viewport shading เป็นแบบ wireframe โดยการกด Z เพื่อให้สะดวกกับการเลือกจุดที่เราต้องการจะเลือก ให้เราทำการเลือกวัตถุครึ่งหนึ่งเพื่อลบออก วิธีการเลือกให้เรากด B ลากเมาส์คลุมบริเวณที่เราต้องการเลือก ทำการลบวัตถุโดยการกดปุ่ม delete และคลิกที่ v e r t i c ก็จะเหลือวัตถุครึ่งเดียว ให้เราไปที่หน้าต่าง modifier เลือก add modifier และเลือก mirror เพื่อทำการทำซ้ำแบบกระจกเงา ในช่อง Mirror ให้คลิกที่ Clipping เพื่อยึดแกนกลางของรูปไม่ให้แยกจากกัน ให้เราปรับแต่งรูปร่าง ให้เป็นรูปทรงมนุษย์แบบง่าย ๆ เราอาจจะใช้การยืด extrude โดยการกด e ร่วมกับการย่อขยาย scale กด s ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรา ให้เราเลือกที่จุดศูนย์กลางของวงกลม ไปที่ proportional editing ที่บริเวณเมนูด้านล่าง ให้คลิก enable กด G หนึ่งครั้งจะพบว่ามีวงกลมสีขาว เราสามารถขยับให้เส้นหุบเข้าหรือกลางออกได้ โดยใช้ลูกกลิ้งเมาส์กลาง และให้ลองขยับดู ก็จะสามารถปรับแต่งรูปทรงได้ง่ายขึ้น เราอาจใช้การเลือกจุดหรือเลือกแบบแผ่น หากต้องการยืดทำเป็นหัวอาจจะต้องใช้การ subdivide อีกครั้ง ตรงนี้นะครับ และเลือกเฉพาะจุดที่เราต้องการจะยืด กด e เพื่อยืดออก เป็นคอ กด e อีกครั้ง กด S ขยับ ให้มีลักษณะเป็นหัว